สำหรับประโยค Terima kasih dengan ini saya akan bias membelikan mainan หรือ boneka buat keponakan perempuan saya แปลว่า ขอบคุณค่ะ ด้วยเงินนี้ ฉันจะสามารถซื้อของเล่นให้หลานสาว คำว่า membelikan แปลว่า ซื้อ คำว่า mainan แปลว่าของเล่นคำว่า buat แปลว่า สำหรับ คำว่ากระปอนากันแปลว่า หลาน คำว่าปรำปวนแปลว่า เด็กผู้หญิง คำว่า keponakan p e r e m p แปลว่า หลานสาว สำหรับประโยค untuk punya saya saya memilih transfer melalui bank แปลว่า สำหรับผม ขอโอนเข้าบัญชี คำว่า untuk punya saya แปลว่า สำหรับผม คำว่า memilih แปลว่า เลือก คำว่า transfer แปลว่า การโอน คำว่า melalui แปลว่า ทาง คำว่า bank แปลว่า ธนาคาร